สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับเขื่อนเหมือนเดิมนะครับ แล้ววันนี้ก็มีแขกรับเชิญขอต้อนรับคุณแตงกวาสวัสดีค่ะแตงกวานะคะ ต้องบอกว่า อดีตภรรยาพี่เอแม่น้องเลโก้ค่ะ ครับ แม่ของคุณน้องเลโก้ใช่อ่ะอย่างนั้นเขื่อนต้องเล่าที่มาที่ไปก่อนนะครับ คือเขื่อนอ่ะเคยร่วมงานกับพี่เอพี่เอพเสนใช่ เป็นสิบปีมากกับนานมาก ๆ แล้วกับคลินิกแห่งหนึ่งนะครับตอนนั้นเขื่อนทำงานที่นั่น ก็ได้เจอเพราะฉะนั้นเขื่อนอ่ะฟอลโล่พี่เอแล้วก็จะฟอลโล่ timeline ว่าโอเคพี่เอแต่งงานมีลูกมีแตงกวาเข้ามาใช่อย่างที่เห็นว่ามันก็มีหลายๆอย่างที่ไปกันต่อไม่ได้อ่านั่นคำถามตรงๆเลยได้ไหมตอนนี้ถ้าพูดถึง ง gender identity เนี่ยหรือว่า LGBTQ+ หรือว่าความเป็นผู้หญิงผู้ชายเนี่ยแตงกวาคิดว่าตั้งกวาอยู่ตรงไหนครับตอนนี้ เป็น open question ะนะ เราคิดว่าเราอยู่บน LGBTQ+ ไหมหรือไม่ เราอยู่บนผู้หญิงผู้ชาย ไม่ แต่ยังอยู่เคลียร์เลยอะค่ะ queer เลยเหรอ ใช่ I identify as queer นะ จริงเหรอ ใช่ แตงกวา identify เป็น queer เนี่ย ตอนนี้ก็คือชอบด้านทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายใช่ปะครับใช่ค่ะ โอเค สรุปคือเป็น queer gender enjoy and Enjoy feel attracted ดึงดูดกับผู้หญิงผู้ชายได้หมดเลย ใช่ค่ะ เคยคบเคยคบแฟนที่เป็น ถ้าใช้ว่าอะไรอะแบบคล้ายๆพี่เลยอะ มีกำลังจะถามเลยว่าสมมติถ้าไอจีบอยู่อย่างเงี้ยได้ไหมได้ เพราะว่าเราคุยกันแล้วเราน่ารักแล้วเราคลิกกันอะเข้าใจแล้ว ชอบคนที่เป็นคนคนหนึ่งอ่าไม่ได้ชอบคนที่เพศสภาพใช่ I see เราเคยได้ยินคำว่า pan pansexual ้ไหม pansexual is to be attracted to someone for their intelligence ชอบคนคนหนึ่งเพราะความคิดของเขาความรู้ของเขานตัวเป็นตัวเขาชอบในตัวเป็นตัวเขาแบบไม่ได้ไม่ได้มองเรื่องเพศ สำหรับคืออะ่ะคำพูดก่อนอย่างเขื่อนเนี่ยเขื่อน i d e n t ฟายเป็นเคียร์เจนเดอร์ใช่ไหมเขื่อนเคยพูดในหลายๆที่มากถ้าอีกสิปีเขื่อนอยากแปลงเพศอย่างเงี้ยเขื่อนจะไม่แปลกใจเลย เพราะเขื่อนรู้สึกว่าสำหรับเขื่อนเราเนี่ยเพศค่อนข้างฟลูเอ d มากสิ่งที่เขื่อนได้ยินจากคุณตังกวาอยู่หรือน้องตังกวาอยู่เนี่ยก็คือว่า อยู่เป็นเคียร์เจนเดอร์แต่ก็มีความเป็นพนเซ็กชวลที่ก็คือชอบคนที่ความรู้ทัศนคติแล้วก็คนที่เป็นคนคนนั้นจริง ๆใช่ใช่คือคบใครก็ได้คือคุณไม่ต้องมาเปลี่ยนตัวเองเพื่อเราเราชอบคุณเพราะคุณเป็นคุณเป็นตัวของตัวเอง บางคนเข้ามาจีบก็จะบอก ว่า ฉันเป็นอย่างเงี้ยฉันต้องแอปเป็นผู้ชายไหมครับอ๋อไม่ต้อง ก็เป็นตัวเองเลย คือก่อนก่อนหน้านั้นยังไม่รู้จักพี่เอค่ะ ก็มีเคยคุย แปลว่าจริงๆแล้วความรู้สึกที่อยู่บนสเปกตรัมของ LGBTQ เนี่ยมันมีตั้งแต่ก่อนเจอพี่เออยู่แล้วใช่ใช่ไหมมันมีก่อนอยู่แล้วอ๋อ เพื่อนๆรู้ดีเพื่อนที่สนิทที่คลินิกค่ะ ในกลุ่มเพื่อนในกลุ่มคนที่รู้จักเนี่ย ตรงนี้มันคือค่อนข้างชัดอยู่แล้วใช่ไหมมันไม่ใช่เรื่องที่ค่อยๆมาคนพบตอนหลังมันคือรู้อยู่แล้ว รู้อยู่แล้วแต่เพียงแค่ เริ่มที่จะกล้าเปลี่ยนบุคลิกตัวเองเราซึ่งถือว่าเจ๋งมากนะไอเปิดดูไอจีอยู่ไอรู้สึกว่าอยู่ attractive มากอะไอว่าอยู่เจ๋งมากว่าอยู่แบบอยู่ดูเชื่อมากอยู่ดูแบบอยู่ดูเหมือนอยู่อยู่ในผิวของตัวเองแล้วอะรู้สึกว่ามันใช่มากๆอะแต่จะแต่งยังไงก็ได้ บางทีคิดคิดแบบอยากแต่งเป็นผู้หญิงมีไหมเปรี้ยวมีรูปผู้หญิงเปรี้ยวก็มี ชอบมาก คืออย่างนี้ไงเปรี้ยวคือเปรี้ยวเลย เปรี้ยวเลยก็คือส้มผมมันอย่างเงี้ยทำยังไงจะให้มันเข้ากับลุคตัวเอง ได้ไหมเข้ามากหรอแล้วก็มีอันนี้ยูคือยังไงก็ได้อะเราสบายใจอะเขึ้นอินสตาแกรมให้นะคะ แตงกวา นี่คือเจ๋งมาก นี่คือสิ่งที่เคยเป็นที่อังกฤษเหมือนกัน จริงๆเราสองคนเป็นเพื่อนกันนะใช่ไหมคือตามีเพื่อนแบบเยเอะมากยคือเห็นแล้วดีใจมากแต่ว่าสำหรับยูแล้วอ่ะยูคิดเหมือนเขื่อนนะว่าเสื้อผ้าจนเดอร์เลสไหมใช่ เกี่ยว เกี่ยวไหมเกี่ยว คือเห็นเสื้อผ้าเป็นแค่เนี่ยผ้าชิ้นชิ้นหนึ่งไม่ได้ให้เพศกับมัน่ก็อยากใส่กระโปรงก็ใส่กระโปรงอยากใส่กางเกงยีนก็ใส่กางเกงยีนเราควรเป็นเพื่อนกันนะเราควรที่จริงๆเราไม่ควรถ่ายงานเราควรจะปิดกล้องเราก็ไปวายบิชเลยไปสีลมเราไปอยากถามแตงกวาคือ รู้จักพี่เอค่ะ แล้วก็ตัดสินใจแต่งงานกัน คือถ้าเอาตรงๆนะคะอย่าว่าอย่าว่าเลยแต่งเลยนะ คือแต่งคบกับพี่เอเป็นเพื่อน แล้วคราวนี้เป็นเพื่อนที่แบบ ก็แค่แบบรู้สึกว่า เออ ชอบชอบกันในช่วงนั้นเพราะว่าไม่ได้เป็นแฟนกันเลย แล้วก็มันไม่ได้ว่าใจง่ายนะ คือใจเราชอบเราก็ชอบเราอยากได้ เราชอบได้ ถ้าเกิดชอบเราก็ชอบเราเคารพความรู้สึกตัวเอง มันไม่มีเอคำว่าใจง่าย ถ้าใครบอกว่าเราใจง่ายนั่นคือมีคนมาตัดสินเรานะ อ่า ใช่ ก็คือคบกันเล่นๆ แล้วก็มีอะไรกันแล้วก็ท้องแค่นั้นเองพอท้องเสร็จปุ๊บเราก็ต้องทาหน้าที่ตัวเอง เราท้องแล้วไงเราก็ต้องมองข้างในก่อนครับเออแล้วก็เออ ต่อไปช่วยกันดูแลลูกนะแปลว่าพอตอนท้องเนี่ยจทเมันเปลี่ยนที่ว่าเราต้องดูแลข้างในเราก่อนข้างในกันขออาซูม ขอเดาว่าแตงกวาพูดถึงลูกใช่ไหมคใช่รับเลยใช่ก็ค่ะแปลว่าเราให้ prioritize สำคัญสำคัญกับลูกแล้ว ใช่ พอแต่งงานกันปุ๊บเกิดอะไรขึ้น พอคบเป็นแฟนปุ๊บมันรู้สึกว่ามันไม่ใช่แหละไม่ได้ไม่ได้นะเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมดีกว่ามันฝืนอันนี้ก็หรอใช่มันยอมรับนะพี่เป็นคนดีแต่เพียงแค่ว่าไลฟ์สไตล์เขาอะมันไม่ใช่ไงแต่เป็นคนสนุกอะพี่เอเป็นคนน่ารักมากนยคือร่วมงานพี่เอหละครับพี่เอเป็นคนที่น่ารักมากเรียบร้อยมากสุภาพมากสำหรับแตงกวาอยู่ก็มีบาร n d รี i e ขีดของอยู่ชัดเจนเลยว่าเออพี่เอหนูว่ามันไม่ได้ใช่ตอนนั้นเดือนหนึ่งถึงจะกล้าพูดเพราะว่าเราเราคิดเองหรือเปล่าว่าพี่เอไม่ใช่ เราถามตัวเองเขาพูดไหม ตอนนั้นเดือนหนึ่งยังยังไม่คุยกัน คือแตงถามความรู้สึกตัวเองก่อนว่ามันมันชัวร์หรอที่จะพูดอย่างนั้น แล้วเรารู้สึกว่าพี่เอไม่ใช่จริงๆหรอ เพราะว่ามาคบกันจริง ๆ ก็ตอนท้อง มาคบกันจริงๆตอนท้อง คนพบว่าวิ l a t i o n s คืออะไรจริง ๆ ด้วยกันเนี่ยคือ ตอนท้องใช่ค่ะแต่งงานกันแล้วก็มีน้องเลโก้ออกมาใช่ตอนนี้คือเลือกที่จะอยู่ด้วยกัน ใช่เลี้ยงลูกด้วยกันใในแบบเพื่อเราเลี้ยงลูกด้วยกัน ใช่ ไม่ใช่แฟนไม่ใช่แฟนโอเค ตรงนี้ทางกวาจริง ๆ เปิดโอกาสให้คุณเห็นแล้วนะเปิดโอกาสให้เห็นว่า ถึงแม้ว่า คนสองคนที่เคยเป็นสามีภรรยากันเนี่ย ไปกันต่อไม่ได้ เพราะว่าไม่ว่าจะอะไรก็ตามไม่ว่าจะมาจาก LGBTQ อะไรก็ตามอ่ะยังสามารถเลือกที่จะอยู่ด้วยกันได้ แล้วก็ดูแลลูกได้ไม่จำเป็นต้องแยกกันไม่จำเป็นต้องทะเลาะกันอมประมาณนั้นความรู้สึกที่มีต่อพี่เอล่ะคะตอนนี้ ตอนนี้หรอให้มองเป็นที่ปรึกษาเป็นพ่อของลูก แล้วก็เป็นพี่ เป็นพ่อหนูด้วยอ่ะเป็นเพื่อนด้วยคือครบทุกอย่างยกเว้นแฟนดีจังเลยนะเป็นที่ปลอดภัยของเรานะใช่ ปลอดภัยมาก ปลอดภัยมากคือมีอะไรปรึกษา ไม่ถ้าเกิดว่าความรู้สึกเราเป็นยังไงเเเราเราไม่ต้องปิดความรู้สึกตัวเอง เราอยากไปเสียเวลากับเขา ถ้าเราไม่ไม่ได้รักตรงนั้นเขาแล้ว หมายถึงว่าไม่ได้รักกันแล้ว หรือว่าหมดรักเขาแล้ว เพราะว่าเขาไม่ใช่ในไลฟ์สไตล์อะไรอย่างเงี้ย คือแตงเป็นคนชอบคนสนุก ในเมื่อเราคิดว่าเราหมดแล้วจริง ๆ เราต้องบอกเขา เพื่อให้เขาไปมีความสุขหรือว่าเจอคนที่รักเขาไม่ใช่ ไม่ใช่ว่าหมดรักเราต้องอยู่ ไม่ให้เขาไปมีใครนั่นคือเห็นแก่ตัวเกิน เออ แต่ก็เลยว่าจะมีใครก็ได้นะ พูดเลยใช่พูดเลยพูดกับพี่เอเลยมีใครก็ได้นะตอนนั้นคือเลือกที่จะคำเอาหรือยังครับใช่เลือกแล้วค่ะ ตอนนี้ก็คือจับเข่าคุยกันเลย แต่ก็เรียกพี่เอมานั่งแล้วก็คุยถ้าไในหัวคยอมันดังกว่า แบบ ตัวแบบเล็กๆแล้วก็พี่เอมาคุยพี่เอเป็นล่ำๆเข้ามาเดินก็มาแล้วก็มานั่ง อ่ะ ไม่ต้องพูดปารู้แล้วว่าหนูไม่ได้รักปาเพราะว่าพฤติกรรมมันเห็นว่าแบบ เออ ตาแววตาเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยจริงแต่เขายังไม่พูดหนูเป็นคนเรียกมาแต่ไม่ได้ทะเลาะกันเลยนะ ใช่ครับคุยกันแบบอย่างเงี้ยเหมือนนั่งคุยกันแบบกดดันมกดดันจากสังคมมหมันมีสังคมเป็นปัจ่จัยรูไงสังคมแต่ไม่มอง เพราะว่าเขาไม่ได้อยู่บ้านเดียวกับหนูตอบดีมากคือแล้วมันตอบที่ดีมากอื ปัญหาของสังคมคือปัญหาของเขาไม่ใช่ปัญหาของฉันฉันมีครอบครัวฉันต้องดูแลใช่คือเราไปห้ามเขาไม่ให้คิดหรือให้มาตัดสินเราไม่ได้หรอกแต่ก็เลยไม่ได้สนใจข้างนอกเท่าไหร่ แต่เอาคนในบ้านก่อนถ้าเลิกกันแล้ว ถ้าเราไม่พูดแล้วเราสมมติต่างคนแอบไปมีใครอะไรเงี้ย เราจะคุยกันไม่ได้เลยนะเราต้องคุยกันตอนที่เราหมดรักกันแล้วจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันตายละเพราะการที่ถ้าเกิดไปแอบทุกข้างหลังเนี่ย มันหักเลยใช่ไหมใช่หักเลยมันไม่ใช่หักความเป็นแฟนอย่างเดียวมันหักความไว้ใจความเชื่อใจใความเคารพที่มีให้กันและกัน น้องเลโก้ล่ะครับตอนนี้โจทย์คือน้องเลโก้น้องมีน้องเลโก้ใช่เลี้ยงด้วยกันเลี้ยงด้วยกันโอ้ยเลยก็แฮปปี้เพราะว่าพ่อแม่ไม่ได้ทะเลาะกันแล้วแบบทุกอย่างให้ความรักลูกมากกว่าเดิมแบบเต็มที่อ่ะ เธอถ้าเกิดว่าเลิกกันแล้วเนี่ย จริงๆ ถ้าไม่มีลูกก็คือแยกกันเลย แต่อันนี้มีลูกเราเอาตัวเองไปแทนที่ลูกว่า ถ้าวันหนึ่งพ่อแม่เลิกกันเราแยกออกจากกันอะลูกก็ต้องเศร้านะพี่ทุกเด็กทุกคนต้องการพ่อแม่ค่ะแล้วลูกเห็นว่าพ่อแม่อยู่ความหน้าความตา แต่แยกห้องนอน แต่ก็บอกเลโก้นะ แม่กับป๊าป๊าเป็นเพื่อนกันเขาเข้าใจเขาถามไหมเขาไม่ถามว่ายังไงอ่ะเราก็แบบอยู่บ้านเดียวกัน เราไม่ได้ทำแบบตัวห่างเหินแบบ ยังดูแลกันทำกับพกกับข้าวแป่งทำ เหมือนเหมือนทุกอย่างเหมือนเดิม แต่เพียงแค่ไม่ได้ร่วมเตียงนอนแค่นั้นเอง เข้าใจคือกำลังมานั่งคิดว่าสุดท้ายแล้วว่า คอนเซปต์ของการมีพ่อและแม่เป็นสิ่งที่สังคมสะท้อนว่าเราต้องเป็นถูกไหมใช่เพราะสุดท้ายแล้วแอปเด์นัทเดย์ตอนนี้เลโก้มีพ่อแม่สองคนที่เคารพกันและดูแลลูกเต็มที่มากๆ ใช่ซึ่งมันตอบโจทย์ของมาครอบครัว งั้นแปลว่าดึงกลับมาคำว่าสุดท้ายแล้วคำว่าการดูแลลูกหรือว่าเคารพกันเนี่ยมันไม่จำเป็นว่าจะต้องทะเลาะกัน หรือว่าเป็นเพศตรงกันข้ามใช่เอาเป็นใครก็ได้ที่ เคารพกัน เราเลือกที่จะเลือกมาอยู่ด้วยกันเราดูแลลูกน้องเลโก้ขึ้นมา แล้วคนที่เข้ามาก็คือแบบโอ๊ยเลโก้ชอบเคยเคยเคยมีค่ะเข้าบ้าน อ๋อนี่เราข้ามข้ามมาแตงกวาข้ามไปเลยนี่ข้ามไปแล้วนะเคยมีคนพาเข้าบ้าน มีก็คือเป็นเพื่อนนี่แหละ ก็คือเพื่อนที่แบบเราเพิ่งรู้จักกันแล้วก็รู้จักกันไปสักพักึงเดทกันแล้วดูจากที่สายใจคอเขาแล้วว่าเออก็เป็นคนดีเนาะเดี๋ยวพาไปเล่นกับเลโก้อะไรอย่างเงี้ยทั้งคู่หนูกับพี่เอก็ทั้งคู่อะ ข้าใจครับแล้วคนที่เขามาอะไรเงี้ยเพื่อนเราหรือเพื่อนพี่เออะไรเงี้ยเขามีความหึงความห่วงมาเขาจะทะเทาะกลนอยู่บ้านเดียวกันส่วนมากคนส่วนมากพี่มันจะเป็นเรื่องปกติที่จะห่วงเขาเก็ตไหมเขาเก็ตนะว่าเฮ้ยเราไม่ได้แบบเป็นอะไรกันแล้วอ่ะเราแค่เคารพกันจริง ๆ แล้วแบบมันเป็นพื้นที่ปลอดภัยมันเป็นเซฟโซนอะก็คนที่เข้ามาถามว่าให้เข้ามาบ้านตรงนี้ทำไม อยากให้คุณรู้ว่าความสัมพันธ์เรามันชัดเจน เราเอาเขาเข้ามาเนี่ยให้เขาได้ให้เห็นว่าเฮ้ยมันไม่มีอะไรจริงนะใช่ ซึ่งก็แปลว่าตอนนี้เดทอยู่ใช่ไหมก็อยู่ในทุกทั้งสองคน ตอนนี้ยังยังยังดีกว่าค่ะเพราะว่าคนที่เคยเอาเข้ามามันก็ไม่ใช่ เข้าใจละก็เราก็คือเราก็ใช้เวลาใช้เวลาใช่วันนี้อายุเท่าไหร่ครับแตงกวาตอนนี้ 24 ค่ะ ถือว่าเราเป็นคนที่ค่อนข้างชัดเจน เราได้เปิดตัวเราได้เจออะไรค่อนข้างเร็วนะเราไปยี่สิบสี่ เพราะว่าแตงทำงานมาตั้งแต่เด็กเลยพี่ ทำงานตั้งแต่อนุบาลอนุบาลสามจริงครับ แตงทำมาตลอดคือ รู้จักเออน้ำหวานเฮรบอยไหมคะคนละสี่สิบแตงผสมน้ำก็แช่ช่องฟิตแล้วตอนเช้าก็ห่อไปโรงเรียนไปขายแล้วก็คือทุกอย่าง ตั้งแต่เกิดมานี่รอบข้างเขาหาเงินกันหมดเลยอ่าแล้วแตงก็ต้องแตงก็ต้องทำอ่ะแตงก็อยากมีไม่อยากขอเงินแม่ ครับ ขอพิธีกรปิดนมนรู้เหมือนจะโปนิดนึงนี่ตังจะบอกอะไรให้นะไอ้นั่งฟังอยู่เนี่ยแบบมันมีหลายๆอย่างเกิดขึ้นในตัวเขินมากอะเพราะว่าหนึ่ง เขื่อนเริ่มขายของตั้งแต่เด็กเหมือนกันเหมือนกันเขื่อนช่วยแม่ทำขนมแล้วก็เอามาขายใอธทำมาะอะไรอย่างเงี้ยครับเขื่อนก็เคยแต่งงานถูกไหม ก็แต่งงานแล้วก็ something happen เดี๋ยวค่อยว่ากันในเวลาสั้นๆเหมือนกัน เราก็เลือกที่จะแยก เราก็เป็น queer gender เหมือนกัน เจ๋งว่ะ ดีใจที่ได้มา ขอกอดขอกอดทีได้ไหมคะ ได้ค่ะเข้าใจกันไงมันอิ่มมากอะ นี่กลับมาเมืองไทย ไม่รวมกักตัวนะคะ ประมาณ3ามสี่อาทิตย์ถ้าไม่รวมเพื่อนเก่าเนี่ย คิดว่ายังไม่เคยเจอใครที่คุยแล้ว รู้สึกว่าเขาใกล้กับเราจังเลย มันมีบางอย่างที่แบบใกล้กับเรามากเลย น่าจะผ่านมาเยอะเหมือนกันแหละถึงแบบที่ถึงแบบเข้าใจกันอะมมีอะไร อยากฝากบอกคนที่เขาเป็นครอบครัวใช่ไหมคะค่ะแล้วมีลูกเป็นปัจจัยเนี่ย แล้วตอนนี้เขากำลังแบบพยายามนซ n เดอร์อยู่ว่าไปยังไงต่อดี ไม่ใช่แนะนำนะ แต่เอาประสบการณ์ของตัวเองมาแชร์ มีอะไรอยากบอกทางบ้านหรือที่ดูไหมคะ ไม่ ไม่ว่าเราจะตัดสินใจอะไรนะคะ ให้มองลูกเป็นหลัก หรือว่า เราเราคิดอะไรทำอะไรอยู่ ก็เชื่อเชื่อมั่นในความคิดตัวเอง แล้วก็กล้าที่จะพูดกับคนที่อยู่ข้างๆเรา เพื่อจะไม่ให้เกิดปากเสียงกันทีหลัง แต่ต้องรักลูกมากๆ เคารพซึ่งกันและกันอะมีอะไรรู้สึกอะไรก็บอกกันตรงๆ ไม่ต้องมาเก็บ ต้องคุณต้องกล้าที่จะพูด เพราะว่าถ้าคุณกล้าที่จะทำคุณก็ต้องกล้าที่จะพูดกับคนข้างๆ คุณด้วยแค่นั้นแหละ แล้วก็อีกอันหนึ่งอยากฝากบอกหน่อยนี่ซึ้งนะเนี่ยตื่นตันมากนี่คืออิ่มในในใจคืออิ่มมาก มีอะไรอยากฝากบอกกับ LGBTQ+ community ไหมครับ ก็บอกแค่ว่าที่แตงเป็นอย่างนี้ได้เพราะแตงเคารพความรู้สึกตัวเองทำแล้วทำทำไปเลยถ้ามันมีความสุขแล้วมันไม่อึดอัดแล้วไม่ทำให้ใครเดือดร้อนก็คือ เคารพตัวเองเออคนอื่นจะพูดยังไงก็ช่างเขา คือเขาไม่ได้มาดูแลเรา ตัวเราดูแลตัวเอง เราต้องสปอร์ตความรู้สึกตัวเองให้มากที่สุดแค่นั้นพอครับเขาก็อีกทีหนึ่งถ้ามันเจ๋งขนาดนี้ใครจะไปคิดว่า เอาจริง ๆ ใครจะไปคิดว่าคนที่ คนที่ไม่เคยคุยกันเลยแล้วอยู่ดีมาอยู่ในห้องนอนเขื่อนบรีฟครับไม่ได้บรีฟได้บอกว่าเออผมไม่ถามแตงกวามากถ่ายเลยนะเพราะกลัวรู้เยอะเกินแล้วคำถามมันเจาะจงแล้วมันคุยแล้วมันอินในขนาดนี้หผมว่าเจ๋งมากนี่คือสิ่งที่มนุษย์ควรจะเป็นอ่ะการที่เราเคารพกันแล้วเรารู้สึกปลอดภัยที่จะเปิดอกเปิดใจคุยกันในพื้นฐานที่เคารพต่อกันละกันเห็นว่าตอนนี้เขินพอละเขินอิ่มละเพราะว่าเขินรู้สึกว่าเขินอยากเก็บความรู้สึกดีๆไว้ตรงนี้เราไม่อยากไปต่อ เพราะว่าวันนี้แฮปปี้กับตรงนี้แล้ว ก็ฝากกดติดตาม IG Facebook Page นะคะ สร้างเพจ Y Connection ขึ้นมาก็คือใครที่เป็นสาวรอสาว สาวอะไรก็ช่างที่แบบเหมือนแตงอะคือแตงจะไปถ่ายให้ แล้วเอามาลงเพจ คือแตงตั้งกลุ่มขึ้นมาตั้งแต่ตัวเองเปลี่ยนลุคคือ Y Connection ว้าวนี่คือทำเพื่อสังคมที่ยืนเลย ใช่ แล้วก็กะว่าใน Y Connection เนี่ยใครที่โสดอะแล้วก็เดี๋ยวแตงถ่ายรูปปุ๊บถ่ายด้วยมือแตงเองแหละแล้วแตงก็จะเขียนบรรยายให้ เฮ้ยยูทำไมยูเจ๋งขนาดเนี้ยไอ้ว่าไอ้ยี่สี่อ้จัะไม่เจ๋งขนาดนี้เลยอะนี่ยูโคตรเจ๋งอะนะยูเปิดตัวยูกล้ายูเคารพทุกคนยูเคารพสิทธิทุกคนแล้วยูยังทำอะไรกลับมาให้เป็น LGBTQ ที่เป็นของยูเลยอะใช่นี่ยูเกือบจะก้าวเข้ามาในเป็น activist แล้วนะพอนี้ยูกำลังสู้เพื่อสิทธิ์แล้วก็สร้างที่ปลอดภัยให้กับหลายคนนะคือแต่ไม่ชอบที่แบบว่าต้องปิดตัวเองอะคือทุกคนอยากให้ทุกคนเปิดตัวเองมากที่สุด ถ้าใครอยากดูเขื่อนกับน้องตังกวาคุยกันอีก หรือทำอะไรกันก็คอมเมนต์ได้นะครับแล้วก็วันนี้เดี๋ยวพวกเราสองคนขอตัวก่อนละกันครับเพรนั้นไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ขออนุญาตให้ขับรับเชิญเอามือไปปิดตรงฝากล้องครับ ปิดเลยใช่ไหมแต่ถ้ากล้องหล่นเก็บค่ากล้องนะครับปิดเลยใช่ไหมนันกวาหนูเอกค่ัแปบนึงนะคะ ขอดูก่อนว่าหนูชุดโป หรือเปล่าเพราะวันนี้ชุดมันสั้นอ่ะใส่แล้วเรานัดกันมาป้าดำเออเออเหมือนนัดกันมาว่า